ครับสำหรับในการแทรกรูปภาพนะครับ เราสามารถที่จะแทรกรูปจากสี่แหล่งข้อมูลด้วยกันนะครับ วิธีแทรกรูปอันแรกนะครับก็คือ เราสามารถที่จะนำ URL รูปภาพนะครับมาใส่ในไซต์ได้เลยนะครับ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการค้นหารูปจาก Google นะครับ แล้วก็สามารถที่จะแทรกรูปจากอัลบั้มของเรานะครับ แล้วก็ อันสุดท้ายก็คือเราสามารถที่จะแทรกรูป ที่อยู่ใน Google Drive ของเรา ลงในหน้าเว็บไซต์ของเราได้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแทรกในรูปแบบต่างๆกันนะครับ เหมือนเดิมนะครับก็คือให้เราไปหน้าเว็บนะครับ ที่เราต้องการที่จะใส่เนื้อหา ตอนนี้เราอยู่ในหน้าแทรกรูปภาพนะครับ วิธีการเรียกใช้งานเมนูก็เช่นเดียวกันนะครับ ก็คือไปที่เมนูแทรกแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับ ่าเราสามารถที่จะเลือกอัปโหลดหรือว่าใช้วิธีการเลือกตรงนี้นะครับ เราก็ไปเอาที่อยู่รูปมานะครับ ก็คลิกมาปุ่มขวานะครับ แล้วก็ copy image a d d t e ตรงนี้ เสร็จแล้วก็ให้มาวาง URL ของเราตรงนี้ ในกรณีที่ที่อยู่รูปถูกต้องนะครับ ก็จะได้รูปขึ้นมา จากนั้นเราก็กดเลือกนะครับ รูปก็จะมาอยู่ในหน้าเว็บของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือดับเบิลคลิกตรงที่ว่างตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพ เราสามารถจะค้นหานะครับ เสร็จแล้วก็กดปุ่มค้นหาตรงนี้ สามารถกรองสีกรองอะไรตรงนี้ได้นะครับ เสร็จแล้วเราก็คลิกเลือก รูปตรงนี้แล้วก็กดเลือกได้เลย อีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกรูปจากอัลบั้มของเรานะครับ อันนี้ก็รูปของเราก็จะอยู่ใน Google Photo นะครับ เราก็สามารถที่จะเลือกขึ้นมาได้ เลือกเสร็จแล้วก็ทำการกดปุ่มเลือกตรงนี้ อันสุดท้ายก็คือเลือกจาก Google Drive นะครับ แล้วก็กดเข้าไปในไดร์ของเรานะครับ แล้วก็ สามารถที่จะเลือกในโฟลเดอร์ของเราได้นะครับ หรือจะดูตรงล่าสุดตรงนี้ที่เราได้อัปโหลดเอาไว้ ี๋ยวจะขอเลือกในโฟลเดอร์นะครับ จากนั้นก็คลิกเลือกรูปที่เราต้องการ อันนี้ก็เป็นวิธีการอัปโหลดรูปนะครับ จากแหล่งต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะจาก URL รูปหรือจากค้นหานะครับหรือว่าจะเลือกจาก Google Photo นะครับ แล้วก็จากไดทีนี้มาดูการทำงานในส่วนของรูปกันบ้างนะครับก็ให้เราคลิก ที่รูปนะครับ สังเกตดูก็จะมีเครื่องมือมาให้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเมนูเพิ่มเติม ตัวรูปภาพเราสามารถที่จะขยายนะครับขยายรูปได้ นอกจากนั้นในส่วนของตัวรูปภาพเราก็สามารถที่จะทำการตัดในตำแหน่งที่เราต้องการได้ โดยใช้เครื่องมือครอบตัดตรงนี้นะครับ ก็คลิกเข้าไป แล้วก็ให้เราครอบขนาดที่เราต้องการ แล้วก็เลือกตำแหน่ง เสร็จแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับ เราก็จะได้รูปที่เราต้องการแล้วนะครับ นี่ก็เช่นเดียวกัน กรณีที่ต้องการยกเลิกนะครับ การตัดภาพก็คลิกที่รูปเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ให้คลิกที่ปุ่มยกเลิกการครอบตัดตรงนี้ รูปก็จะกลับมาเหมือนเดิมในส่วนของลิงก์นะครับ ก็เราสามารถจะทำลิงก์จากรูปภาพเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บต่างๆ ได้นะครับ ก็คลิกที่รูปนะครับ แล้วก็กดตัวลิงก์ตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่ ลิงก์ตรงนี้เพื่อกลับไปยังหน้า การแทรกนะครับสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมได้ ส่วนไม่เน a เพิ่มเติมตรงนี้กรณีที่ต้องการแทนที่รูปภาพนะครับหรือจะเพิ่ม q u อธิบายข้อความภาพ หรือจะเพิ่มคำบรรยายของภาพตรงนี้เราก็กำหนดได้เดี๋ยวเรามาดงดูตัวอย่างนะครับ ก็คลิกที่แสดงตัวอย่างตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราแทรกเข้ามาในหน้าเว็บไซต์นะครับ ที่ผู้ใช้งานสามารถจะเข้ามาดูหน้าเว็บของเราได้แล้วกรณีที่เป็นลิงก์นะครับ เราสามารถที่จะคลิกลิงก์ไปได้ ก็จะกลับมาที่หน้า การแทรกเนื้อหาตรงนี้ สามารถลิงก์ไปมาได้ตรงนี้เราทำลิงก์รูปภาพอันนี้ไว้แล้ว ก็กลับมาที่หน้าเดิมครับ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของการแทรกรูปภาพนะครับ ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะเลือกรูปมาจากแหล่งข้อมูลใด เราสามารถที่จะกดเลือกแล้วก็ปรับแต่งรูปในหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับ ตัดในส่วนที่ต้องการหรือจะทำลิงก์ในส่วนของรูปภาพได้ไปยังหน้าเว็บที่เราต้องการได้นะครับ